มาชมวิธีการติดตั้งฟอนต์ลงบน iPad นะครับ ใช้งานได้กับทั้ง iPad OS 13.6 รุ่นล่าสุด พร้อมทั้ง iPad OS 14 ในรุ่นเบต้าด้วยนะครับ วิธีการทำอย่างไรผมจะมาสอนนะครับ วิธีการแรกนะครับเป็นการติดตั้งฟอนต์โปรไฟล์ผมได้ทำเอาไว้ให้แล้วนะครับจะมีอยู่ 2 อย่าง ก็คือฟอนต์โปรไฟล์ที่เป็นสำหรับฟอนต์ราชการนะครับ อันดับที่ 1 อันดับที่ 2 จะเป็นฟอนต์ไทยจากฝั่งของ Google Font นะครับให้กดเข้าไปที่ลิงก์ที่ผมแนบไว้ให้ที่ใต้คลิป ผมจะติดตั้งตัวฟอนต์ของราชการก่อนนะครับกดที่ใต้คลิปเสร็จปุ๊บเขาจะถามว่าเปิดด้วยตัวไหนแนะนำว่าให้กดเปิดผ่าน Safari นะครับเลือกไปที่เปิด เราจะเห็นป๊อปอัพที่บอกว่าเว็บไซต์นี้พยายามดาวน์โหลดโปรไฟล์การกำหนดค่า คุณต้องการอนุญาตหรือไม่ ให้เราเลือกไปที่อนุญาตนะครับ แล้วก็เลือกไปที่ปิด จากนั้นครับให้ไปที่เมนูการตั้งค่าครับ แล้วก็เลือกไปที่เมนูดาวน์โหลดโปรไฟล์แล้ว ค่าโปรไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้เนี่ย มันจะยังไม่ถูกติดตั้งเลย จะถูกมาพักไว้ที่ตรงนี้ก่อน แล้วหลังจากนั้นเราค่อยมาทำการติดตั้งนะครับ จากนั้นเลือกไปที่ติดตั้งที่มุมบนขวาครับ แล้วก็ถัดไป แล้วก็ติดตั้ง แล้วก็ติดตั้งอีกทีหนึ่ง จะขึ้นว่าเสร็จสิ้นให้เลือกไปที่เสร็จสิ้น เราจะเห็นว่า Thai Font Officer นะครับจะถูกติดตั้งลงไปในนี้นะครับ เราจะสังเกตได้จากเมนูการตั้งค่าทั่วไป แล้วก็เมนูโปรไฟล์นะครับ ในเมนูโปรไฟล์เราจะเห็น Thai Font Officer ที่เราเพิ่งติดตั้งลงไปเมื่อกี้นะครับ ถ้าเราเลือกไปที่รายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะ เราจะเห็นแบบอักษรต่างๆนะครับ ซึ่งมีมากมายหลายแบบอยู่ในนี้ นั่นหมายความว่าแบบอักษรเหล่านี้ถูกติดตั้งลงไปแล้วนะครับ เรามาดูครับในลิงก์ที่ 2 ทำลักษณะเดียวกันเลยนะครับไทย Google Font for iOS นี่ครับเราจะเห็นไทย Google Font นะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมา ก็จะมีแบบอักษรใหม่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาเช่นกันครับ วิธีการดาวน์โหลดจากอีกแหล่งหนึ่งนะครับที่ผมจะแนะนำก็คือ fontcraftstudio.com/ios นะครับลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปเหมือนกันนะครับหลังจากเข้ามาที่เว็บไซต์ของ Fontcraft ที่ผมแนบไว้ใต้คลิปแล้วนะครับ ต่อไปเดี๋ยวผมจะลองดาวน์โหลดสัก 2ฟอนต์นะครับให้ได้ดูกันเป็นตัวอย่างนะครับ ฟอนต์แรกผมจะดาวน์โหลดฟอนต์ที่ชื่อว่า FC Friday นะครับให้แปะไปที่ FC Friday นะครับจากนั้นจะเด้งไปที่หน้าต่างถัดไป เราจะเห็นลักษณะเดียวกันเลยครับให้เลือกไปที่อนุญาต แล้วเลือกไปที่ปิด หลังจากนั้นกลับไปที่การตั้งค่าครับ ไปที่ดาวน์โหลดโปรไฟล์แล้ว เราจะเห็น FC Friday โผล่ขึ้นมา แล้วก็ติดตั้งเหมือนเดิมครับ ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเห็น FC File Day โผล่มานะครับ อ่ะ อีกสักหนึ่งตัวจะได้เห็นเป็นตัวอย่างนะครับ อ่ะ ตัวแรกเลยแล้วกัน FC Galaxy นะครับ เราก็ทำแบบเดียวกันเลยนะครับโปรไฟล์ที่ดาวน์โหลดแล้วติดตั้งติดตั้งนี่ครับสรุปที่เราดาวน์โหลดมาใหม่ก็จะมี 4 เซตด้วยกันนะครับเซตแรกก็คือ Thai Font for Officer นะครับสำหรับฟอนต์ไทยสำหรับราชการ เซตที่ 2 ไทย Google Font นะครับเป็นฟอนต์ไทย จากทางฝั่งของ Google Font แล้วก็อันที่ 3 คือ FC Friday จากทาง Fontcraft แล้วก็อันที่ 4 FC Galaxy จากทาง Fontcraft เช่นกันนะครับต่อไปเรามาดูวิธีการใช้งานนะครับว่าหลังจากที่เราติดตั้งฟอนต์เหล่านั้นลงไปแล้ว ทั้ง iPad OS 13 ตัวล่าสุด แล้วก็ iPad OS 14 ตัวเบต้านะครับผมจะยกตัวอย่างแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Keynote นะครับ Keynote เป็นแอปพลิเคชันในการนำเสนอผลงานอ่ะเหมือนเป็น PowerPoint ประมาณนั้นแหละครับ เข้ามาที่แอปพลิเคชัน Keynote จากนั้นครับทำการสร้างเอกสารใหม่ขึ้นมาครับสร้างเอกสารใหม่เพียวๆ ขึ้นมาเลย เราจะเห็นหน้าตาของเอกสารมันจะคล้าย ๆ กับทางฝั่งของ PowerPoint ประมาณนั้น ต่อไปครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนตัวฟอนต์ให้ดูแล้วกันนะครับเราจะเปลี่ยนฟอนต์ได้ยังไง ให้ลองแตะตรงนี้ทีนึงครับแล้วก็เลือกไปที่แปลงที่อยู่มุมบนขวา จากนั้นครับจะมีคำว่าแบบอักษร แบบอักษรค่ากำหนดปกติจะอยู่ที่ฮิลเวกต r นะครับ เราสามารถแท็บที่ตัวแบบอักษร แล้วก็เราจะเห็นชื่อฟอนต์นะครับจำได้ไหมครับ เห็นไหมครับว่า FC Friday อยู่ตรงนี้นะครับ เราเปลี่ยนปุ๊บ เห็นไหมครับว่า FC Friday ก็จะเปลี่ยนนะครับ FC Galaxy ก็จะเปลี่ยนในลักษณะนี้นะครับเน่ยนที่2นะครับ ลองปรับเช่นกันครับ เรามาดูทางฝั่งฟอนต์ราชการกันบ้างนะครับ ฟอนต์ราชการที่เราเห็นยกตัวอย่างเช่น th Nilamid ts Sarban new ส a ร b a n psk ประมาณนั้น นะครับเราก็เลือกเหมือนเดิมครับแล้วก็แตะไปที่ตัวฟอนต์นะครับว่าเราต้องการแบบไหน เห็นไหมครับตัวฟอนต์ก็จะเปลี่ยนเป็น ts สารบัญนะครับและนี่นะครับก็เป็นตัวอย่างการนำฟอนต์ที่เราติดตั้งลงบน iPad นำไปใช้งานนะครับได้เห็นกันไปแล้วนะครับในการดาวน์โหลดฟอนต์จากฟอนต์โปรไฟล์ลงไปที่ iPad พร้อมทั้งตัวอย่างการใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน Keynote นะครับยังไงก็ลองเอาไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็ทดสอบใช้งานเพิ่มเติมกันนะครับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ถ้าแอปไหนที่รองรับการใช้งานฟอนต์จากภายนอกนะครับเราสามารถใช้เทคนิคเดียวกันได้เลยนะครับถ้าใครต้องการที่จะดาวน์โหลดฟอนต์อื่นๆ เพิ่มเติม โดยที่ไม่ได้เป็นการดาวน์โหลดฟอนต์จากโปรไฟล์นะครับไว้เดี๋ยวรอบหน้าผมจะทำคลิปใหม่ให้ชมกันซึ่ง เราจะต้องใช้แอปพลิเคชันเสริมเพิ่มเติม ยกตัวอย่างเช่นแอปพลิเคชัน Any Font นะครับ เราจะต้องไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Any Font ตัวนั้นมาก่อน แล้วหลังจากนั้นถึงจะทำการติดตั้งฟอนต์ที่เป็นอิสระเข้ามาได้นะครับ แต่เท่าที่ให้เอาไว้นะครับ ทั้งทางฝั่งฟอนต์ไทยจากทางฝั่ง Google Font ฟอนต์ไทยที่เป็นฟอนต์ราชการนะครับ แล้วก็ฟอนต์จากทางฟอนต์คลาฟถือว่าค่อนข้างที่จะครบทั้งฟอนต์ทางการ แล้วก็ฟอนต์น่ารักน่ารักนะครับ ติดตั้งลงไปเท่านี้นะครับเพียงพอสำหรับการใช้งานสำหรับคนส่วนมากแล้วนะครับเอาไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าถ้าหากชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์ แล้วก็กดติดตามที่ช่อง iMod Official ของพวกเรานะครับสำหรับครั้งนี้ผมต้อง iMod ขอตัวลาไปก่อน ไว้เราพบกันในรอบหน้าอย่างแน่นอน สวัสดีครับ